สวัสดีค่ะ สำหรับวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาบทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นกันค่ะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล การบันทึก การประมวลผล การรายงานผลข้อมูล และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของบทนี้เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ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 ในการใช้ประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนช่วยในการจัดการข้อมูลข่าวสาร ให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญของการจัดการสารสนเทศ ซึ่งใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในหน่วยงาน มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ค่ะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ในการจัดการผลิตเนื้อหาด้วยการบันทึก การแปลงจากแอนาล็อก ให้เป็นดิจิทัล และใช้ในการจำแนกหมวดหมู่ การเผยแพร่ด้วยการนำส่งและการกระจาย รวมถึงการบำรุงรักษาในระบบจัดการต่างๆ และใช้ในการทำลายและการสงวนรักษาเนื้อหา อีกท่านหนึ่งได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึก และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนในท้องถิ่น ในการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรายงานผลข้อมูล และการบริการสารสนเทศไปยังผู้ใช้ ประกอบด้วย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ สารสนเทศบุคคล บุคลากร และขั้นตอนการทำงาน 2. ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ค่ะ 2.1 ด้านระบบฐานข้อมูลท้องถิ่นเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ในท้องถิ่น เช่น ด้านการเกษตร การชลประทาน การสาธารณสุข การพยากรณ์ดินฟ้าอากาศ การพาณิชย์ การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน อีกทั้งบูรณาการความรู้เข้ากับสารสนเทศในแขนงต่าง ๆ อย่างเหมาะสมจะเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้ 2.2 ด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นแหล่งรวบรวมของข้อมูลขนาดใหญ่ จากแหล่งต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ในภูมิภาคและในโลก ทำให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น สามารถสร้างและกระจายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนทุกระดับได้อย่างทั่วถึง 2.3 ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในท้องถิ่นแบบสองทาง เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถในการรับและส่งข้อมูลหรือสารสนเทศถึงกันได้ ทำให้เกิดการร่วมมือจากชุมชนในท้องถิ่น และสามารถนำไปขยายผลสู่ชุมชนหรือท้องถิ่นอื่นๆต่อไป ลดช่องว่างระหว่างคนในสังคมลงได้ องค์ประกอบของฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ฐานข้อมูลมีบทบาทสำคัญต่องานสารสนเทศ โดยเฉพาะใช้ในการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้า และความยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูล และทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้รวดเร็ว และตรงกับความต้องการมากที่สุด หน่วยงานที่ให้บริการจึงนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาใช้จัดเก็บ เพื่อสืบค้นสารสนเทศในรูปของฐานข้อมูล มีนักวิชาการได้อธิบายองค์ประกอบของฐานข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ไว้ดังนี้ค่ะ 1.1 สารสนเทศท้องถิ่น เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของฐานข้อมูลท้องถิ่น เป็นตัวชี้ความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของฐานข้อมูลท้องถิ่น เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลท้องถิ่นนั้นๆ จะต้องมีความถูกต้อง ทันสมัย มีการกันกรอง ฐานข้อมูลท้องถิ่นนั้น เป็นการจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับท้องถิ่น ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ตัวเลข ภาพ เสียง และสื่อผสม และข้อมูลดังกล่าวมีเนื้อหาหลากหลาย ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน คติชาวบ้าน ศิลปะการละเล่น การแสดงพื้นบ้าน วรรณกรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมความเป็นอยู่ สถานที่สำคัญ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นต้น และยังมีทั้งการเก็บข้อมูลในรูปแบบเนื้อหาเต็ม และเก็บเฉพาะตัวแทนของข้อมูลในรูปแบบบรรณานุกรม เพื่อเชื่อมโยงการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบด้านข้อมูล ในการดำเนินงานฐานข้อมูลท้องถิ่น 1.2 กระบวนการ ฐานข้อมูลท้องถิ่น มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนของผู้ใช้ หรือของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้มีการพัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่นขึ้นมาแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ในขณะใช้งาน ก็จำเป็นต้องคำนึงถึงลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานของคน และความสัมพันธ์กับเครื่องมือ ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น ขั้นตอนการประมวลผล ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเครื่องมือชำรุดหรือข้อมูลสูญหาย และขั้นตอนการทำสำเนาข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการซักซ้อม มีการเตรียมการและการทำ เอกสารคู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศท้องถิ่นให้ชัดเจนค่ะ 1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ดังนี้ ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้าง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องอ่านตรวจ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่เป็นลำดับขั้นตอนของชุดคำสั่ง ที่สั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ควบคุมระบบงาน ซอฟต์แวร์สำเร็จทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับบุคคล เป็นไปอย่างกว้างขวาง และส่งเสริมการทำงานของกลุ่มมากขึ้น ส่วนงานในระดับองค์กร ส่วนใหญ่มักจะมีการพัฒนาฐานข้อมูลตามความต้องการ โดยการว่าจ้างบริษัท ที่รับพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือโดยนักคอมพิวเตอร์ ที่อยู่ในฝ่ายคอมพิวเตอร์ขององค์กร เป็นต้น